สำหรับประโยคคำถาม Apa nama hotel Anda แปลว่า โรงแรมของคุณชื่ออะไร คำว่า Apa แปลว่า อะไรคำว่า Nama แปลว่า ชื่อคำว่า Anda แปลว่า คุณ ประโยคคำตอบ Nama hotelnya Patong Resort แปลว่า มันชื่อโรงแรมปาตองรีสอร์ท คำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั่นคำนี้เกิดจากคำนามคือ hotel และมีการเติมคำท้ายคำคือ เนี่ย ซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านามแบบเดียวกับคำว่า สำหรับประโยคคำถาม apa nama hotel anda แปลว่า โรงแรมของคุณชื่ออะไร คำว่า apa แปลว่า อะไร คำว่า nama แปลว่า ชื่อ คำว่า anda แปลว่า คุณ ประโยคคำตอบ nama hotelnya Patong Resort แปลว่า มันชื่อโรงแรมปาตองรีสอร์ทคำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั่น คำนี้เกิดจากคำนามคือ hotel และมีการเติมคำท้ายคำคือ เนี่ยซึ่งในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำนำหน้านามแบบเดียวกับคำว่าตีในภาษาอังกฤษ